สวัสดีค่ะ ดิฉัน อาจารย์วัฒนาติวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคากรรมศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอนำเสนอบทเรียนที่ 1 เรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุค่ะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 2. เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายของผู้สูงอายุ 3. เพื่อสามารถอธิบายความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุได้ 4. เพื่ออธิบายโภชนะประหยัด 9 ประการได้อย่างถูกต้อง ในหัวข้อย่อยของบทที่ 1 นะคะ จะกล่าวถึงเรื่องความสำคัญของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆในร่างกายของผู้สูงอายุ ความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสารอาหารในร่างกายของผู้สูงอายุ และโภชนะประหยัด9ประการของผู้สูงอายุค่ะ อาหารที่เพียงพอหรือโภชนาการในวัยนี้ ต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอโดยดูจากการควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป หรือควรลดน้ำหนักตัวเมื่อมีน้ำหนักตัวที่เกิน น้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกิน ร่างกายจะเสื่อมโทรมสาเหตุของการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุ มักเกิดจากการมีโรค ซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดซื้ออาหารมาประกอบด้วยตัวเอง การอยู่บ้านคนเดียว ขาดการติดต่อสังคมภายนอก การละเลยเรื่องของการรับประทานอาหาร อาจพึ่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ สังคม เกิดการเบื่ออาหารทำให้ขาดสารอาหารได้มากกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ ผู้สูงอายุที่มีลักษณะผอมลง แก้มตอบ กล้ามเนื้อขยับเล็กลง ตาลึก กล้ามเนื้อตามแขนขาเล็กลง การมีน้ำหนักตัวลดลงได้ แต่ไม่ควรเกินร้อยละ5ของน้ำหนักตัวเดิม ในเวลา 6 เดือนค่ะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของผู้สูงอายุ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น อวัยวะต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งอายุ 30 ปีขึ้นไป พบว่า การทำหน้าที่อวัยวะต่างๆ เริ่มลดน้อยลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อต่างๆ ของแต่ละบุคคล เมื่อบุคคลเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นจากการเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆ ทุกระบบ ดังนี้ 1. ผิวหนัง ผิวหนังจะขาดความตึงตัวบริเวณที่มีไขมันนี้จะทำให้ผิวหนังได้รับอันตรายได้ง่าย รวมทั้งการกดทับ ความแข็งแรงของผิวหนังลดลง แตกง่าย เหี่ยวย่นต่อมเหงื่อเหี่ยวแฟบขับเหงื่อได้น้อย ทำให้ผิวหนังกระด้าง ต่อมเหงื่อทำงานลดลง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ไม่ดีนัก เกิดความร้อนความเหงาไม่คงที่ 2. ปากและฟันผู้สูงอายุโดยทั่วไป มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร ฟันจะหลุดต้องใช้ฟันปลอม กล้ามเนื้อในการเคี้ยวจะมีแรงน้อยลง การรับรสของลิ้นเสื่อม เนื่องจากต่อมรับรสจะมีจำนวนที่ลดลงทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึก อร่อยในรสชาติเท่าที่ควร หรือลิ้นจืด การรับรสหวานจะสูญเสีย ก่อนรสเปรี้ยว รสเค็ม รสขม 3. ตา เมื่ออายุมากขึ้น เลนตา เกิดความเสื่อม ความสามารถในการปรับสภาพระยะของภาพสายตาจะยาว เนื่องจากความยืดหยุ่นของเลนตาลดลง เมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป วงแหวนขุ่นขาวรอบดวงตาดำเนื่องจากมีไขมันมาเกาะจับเนื้อเยื่อโดยรอบ ความดันในความดันในลูกตาสูง มีโอกาสเกิดต้อหินได้ง่าย การผลิตน้ำตาลดลงทำให้ตาแห้งเกิดการระคาย เคืองต่อเยื่อบุตาได้ง่าย โดยอายุโดยผู้สูงอายุสามารถแยกสีแดง สีส้มและสีเหลือง ได้ดีกว่าสีน้ำเงิน สีม่วงและสีเขียว 4. หูการสูญเสียความสามารถของการได้ยิน พบได้ในผู้สูงอายุ จะมีความจะมีอาการหูตึง และมักจะได้ยินเสียงต่ำๆได้ชัดกว่าเสียงสูงธรรมดา การผลิตขี้หูลดลง แต่จะมีการสะสมขี้หูในใบหูมากขึ้น หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นใน เกิดภาวะแข็งตัว ทำให้มีเลือดไปเลี้ยงน้อยลง ผู้สูงอายุจึงมักเกิดอาการวิงเวียนศีรษะ และก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะ 5. ผมและขน อัตราการงอกของผมลดลงในผู้สูงอายุ และสั้นผมมีขนาดเล็กลง ในผู้หญิงจะมีอายุมากกว่า 65 ปี จะมีขนบริเวณริมฝีปากและก็คางเพิ่มขึ้น ส่วนเส้นผมบริเวณศีรษะ ขนรักแร้และบริเวณหัวเหน่าจะลดลง ส่วนผู้ชายนั้น ผมบริเวณศีรษะและเขาลดน้อยลง แต่มีขน เพิ่มบริเวณหูคิ้วและรูจมูก 6. หัวใจและหลอดเลือด พบว่าเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้บ่อย เนื่องจากความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหัวใจลดลงทำให้มีผลต่อการหดและคลายตัวของหัวใจ พบว่าหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นลดลง กล้ามเนื้อหัวใจทำงานเพิ่มขึ้น และต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้น ทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายโตขึ้นเล็กน้อย ปกติความดันโลหิตทั้งตัวบนและตัวล่างจะสูงขึ้นตามอายุค่ะ 7. ระบบหัวใจ เมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่าถุงลมโป่งพอง หลอดลมแข็งตัว ขาดความยืดหยุ่นทำให้หัวใจหอบเหนื่อยได้ง่าย 8. ระบบทางเดินอาหาร กระเพาะอาหารพบว่า การหลั่งของกรดกระเพาะอาหารลดลง ผู้ชายลดลงมากกว่าผู้หญิง ทำให้เบื่ออาหาร ท้องอืดง่าย ตับมีความสามารถในการทำลายพิษได้น้อยลง ส่งผลให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ง่าย ตับอ่อนทำหน้าที่เสื่อมลง ส่งผลให้การผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลง และประสิทธิภาพในการนำน้ำตาลไปใช้หรือว่าเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายต่ำผู้สูงอายุจึงเป็นโรคเบาหวาน หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายกว่าวัยหนุ่มสาว 9. ระบบการขับถ่ายปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะจะมีความจุปริมาณลดลงประมาณร้อยละ 50 หรือประมาณ 250ซีซีค่ะ 10. ระบบกระดูกและข้อ กระดูกของผู้สูงอายุ เปราะและหักได้ง่ายถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับอุบัติเหตุ แคลเซียมที่สลายออกจากกระดูกจะไปเกาะบริเวณกระดูกอ่อนค่ะ 11. ระบบประสาทการเรียนรู้และความจำของผู้สูงอายุ จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจำเมื่อมีอายุ 70 ปีขึ้นไป 12. ระบบสืบพันธุ์ ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง ระบบสืบพันธุ์ดังนี้นะคะ ในผู้ชายลูกอัณฑาจะมีขนาดเล็กลง ส่วนผู้หญิงน้ำหล่อลื่นช่องคลอด จะลดลงทำให้เกิดการระคายเคือง แล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายค่ะ